สวัสดีค่ะสำหรับภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่ต้องการกระจายคำกริยาก่อนนำไปใช้สร้างประโยค จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นประโยค หากยังกระจายคำกริยาเป็นการต่างๆไม่เป็น กริยาตัวแรกก็คือกริยา être ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้3ความหมายคือ เป็น อยู่ คือ คำกริยาตัวนี้จัดเป็นกริยาที่กระจายไม่เป็นไปตามกฎดังนั้นจึงต้องท่องจำให้ได้แต่เพียงอย่างเดียว เรากระจายกริยา être เป็นการปัจจุบันได้ดังนี้ je suis tu es il est ให้สังเกตว่าในกรณีบุรุษที่สามเอกพจน์นี้จะมีการทำเสียงเชื่อมหรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า liaison แปลว่าเชื่อมติดต่อ จะหมายถึงคนที่ทำหน้าที่ประสานงาน มักใช้ในแวดวงการทูต เมื่อต้องทำเสียงเชื่อมจึงต้องออกเสียงว่า อิเล็ก จะเหมือนกับมีเสียง แอลนำหน้าสระแอหรือสระเอเอเล็ก ถ้าเข้าใจการเชื่อมต่อของประธาน อิเล็ก ก็ให้จำว่าใช้หลักการเดียวกัน nous sommes เสียง s o m m e เป็นเสียงแอสไม่ใช่เสียงแซด vous êtes ในการออกเสียงนี้ต้องออกเสียงเหมือนกับอักษร Z แทรกระหว่าง vous และ et เราจะได้ยินเสียง Z แทนเสียง set ils sont elles sont ฟังเสียงการกระจายคำกริยา être อีกครั้งหนึ่งค่ะ je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont อีกรอบหนึ่งค่ะ je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ